วัสดีค่ะคุณผู้ชมยังแอดหาโชว์วันนี้จะชวนผู้ชมมาเช็คสัญญาณกันหน่อยนะคะสำหรับอาการของมะเร็งลำไส้ใหญ่หลายคนกังวลใจกันค่ะเช็คกันหน่อยนะคะ วันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันกับนายแพทย์สุกิจพัทระเจรพันธ์ค่ะศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณหมอคะถ้าพูดถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่หลายคนกลัวค่ะ คนไทยเป็นเยอะไหมคะ โอ้ก็คือจริงๆแล้วในปี 2018 นะครับทางสถาบันมะเร็งแห่งชาตินี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ มีผู้ป่วยเนี่ยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่รายใหม่เนี่ยถึง 17,500 คนนะครับถ้าถามว่ามันเยอะแค่ไหนนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามาเทียบกันนะครับในมะเร็งทั้งหมดนะครับในผู้ชายเนี่ยถือว่าเป็นอันดับ 3 ครับ แต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถึงเป็นอันดับ 4 เลยนะครับ ซึ่งไม่น้อยนะครับจริงๆแล้ว ก็ถือว่าเป็นต้นๆหนึ่งในห้าท็อปไฟว์ใช่ครับ ไม่มีใครอยากเป็นนะ อาการของคนที่บอกว่ามีลักษณะเป็น มะเร็งลำไส้ใหญ่เพื่อคุณผู้ชมจะได้เช็คลิสต์กันไปพร้อมๆ กันว่ามันต้องมีอาการแบบไหนอ่ะหมอคือจริง ๆ แล้วสัญญาณเตือนมีหลายอย่างนะครับ แต่ที่พบบ่อยก็คือเป็นเรื่องการถ่ายเป็นเลือดนะครับ โดยเฉพาะการที่ถ่ายออกมาเป็นมูกเลือดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการที่ขับถ่ายผิดปกติครับ บางครั้งเนี่ยก็คือถ่ายท้องผูกหรือถ่ายออกมาเป็นลำเล็กลงบางทีออกมาเป็นเม็ดกระสุนเหมือนเม็ดขี้กระต่ายอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีผิดปกติไปก็ถือเป็นสัญญาณเตือนได้อย่างหนึ่งนะครับ หมายถึงว่าสมมติว่าวันนี้ถ่ายแบบท้องเสีย วันต่อมาอาจจะเป็นเม็ดกระต่าย อย่างเงี้ยเหรอสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับบางทีก็สลับครับบางทีก็ไม่สลับ เช่นอยู่ๆอุจจาระเคยยาวมาตลอดอยู่ๆมาเป็นแบบเม็ดเล็กๆลงอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนได้เหมือนกัน บางทีก็มาด้วยซีดก็เป็นไปได้ หรือบางทีก็มาด้วยอยู่ๆคำก้อนได้ในท้อง ป็นไปได้เหมือนกันไม่ถึงว่าอยู่ท้องตัวนี้มันแข็งขึ้นมใช่คล้วคำำแล้วมันแข็งแข็งนี่คืออาการอาการสัญญาณว่าคุณผู้ชมลองเช็คดูว่ามีอาการแบบนี้ ใช่ครับ อายุช่วงที่มักจะเจอ จริงๆ แล้วถ้าเก็บตามสถิตินะครับ 50%เนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุ 60-75 ปี จะเห็นว่าจะเป็นอายุที่ค่อนข้างมากนะครับก็เริ่มสูงวัยแล้วใช่มันงั้นมันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตของเขาไหมคะปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมีทั้งเป็นแบบ ที่เราปรับเปลี่ยนได้ กับปรับเปลี่ยนไม่ได้นะฮะ ไอ้ที่ปรับเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกอายุที่มากขึ้นที่บอกไปรวมถึงปัจจัยทางพันธุกรรม เช่น มีคนในครอบครัวทางสายเลือดเนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ถ้ามีหลาย ๆ คนเนี่ยก็มีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้น แต่ถ้าที่ปรับเปลี่ยนได้จะเป็นพวกการบริโภคเนื้อแดงครับ หรือเนื้อแปรรูป ถ้าเนื้อแปรรูปนี่ผมยกตัวอย่างก็เช่น เป็นพวกไส้กรอกแหนม กุนเชียง ลูกชิ้น หมูยอ พวกนี้จะเห็นว่า ใกล้ตัวมากๆ เลยนะครับ ค่ะ แล้วพวกปิ้งย่างที่เขาบอกว่าให้เป็นระวังปิ้งย่างไอ้เนื้อดำๆอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวด้วยไหมคะ เกี่ยวครับ เพราะเวลาเนื้อแดง เนื้อแดงนี่คือเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อแพะ เนื้อแกะอันนี้นะครับค่ะถ้าเราถ้าเนื้อพวกเนี้ยไปโดนความร้อน โดยเฉพาะความร้อนสูงๆ เช่นการปิ้งย่างอย่างที่คุณแอนบอกนะครับ ค่ะมันจะให้ทำให้เกิดสารตัวหนึ่งชื่อว่าเออไออะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะครับค่ะไอตรงเนี้ยเนี่ยมันจะทำให้เกิด เป็นสารก่อมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ครับยังมีพวกบุหรี่เหล้าครับรวมถึงโรคอ้วนนะครับ ก็เป็นไปได้เหมือนกันโรคอ้วนสัมพันธ์ด้วยเหรอมีครับถ้าเป็นแล้วอ่ะมันโอกาสในการรักษาหรือความอันตรายของมันมากน้อยแค่ไหน เวลาเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ย ต้องถามว่าเป็นระยะไหนครับ คนไทยเราเนี่ยกว่าจะมาหาหมอเนี่ยสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีการแพร่กระจายไปแล้ว จะเห็นว่า ถ้าเรารอจนมีอาการแล้วค่อยมาหาหมอเนี่ย บางทีมันกระจายไปหมดแล้วครับ ซึ่งซึ่งอันนี้จะบ่งบอกว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการคัดกรองเรื่องการสองกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่น้อยมากครับ คือมะเร็งลำไส้ใหญ่เขาแบ่งเป็น4สเตจเหมือนที่เราเคยเข้าใจกันถูกไหมคะถูกต้องครับ ไอ้ที่มันกระจายไปมักจะไปอยู่ในสเตจ4ครับ4แล้วดังนั้นถ้าเราไปตรวจคัดกรองคือด้วยการใช้การส่องกล้อง ใช่ครับ ถ้ารู้แต่เนิ่นๆ ช่ครับแน่นอนรักษาได้ ครับรักษาได้ อ่ะไหนๆคุณผู้ชมคะเราพูดถึงการส่องกล้องแล้วเดี๋ยวครั้งหน้า จะไม่ให้คุณหมอไปไหนนะคะจะนั่งคุยเรื่องของการส่องกล้องเพื่อเช็คมะเร็งลำไส้กันหน่อยเผื่อผู้ชมหลายท่านมีคำถามเข้ามา ส่วนวันนี้เนี่ยแหมเสียดายเวลาเราไม่ค่อยพอนะคะขอบคุณคุณหมอนะคะ ครั้งหน้าต้องเชิญใหม่ ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเปิดมานะคะ สามารถดูย้อนหลังได้นะคะ เปิดมาเอ๊ะมีคำถามตะกี้ฟังไม่ทันย้อนหลังไปดูได้ที่ www.mrbun.com ส่วนตอนนี้ค่ะแอนคุณหมอพร้อมทีมงานลาไปแล้ว สวัสดีค่ะ